เฮ้ยเอาผัดเติมเลยครับผมมาดีขึ้นผัดแล้วเลิกเดี๋ยวรออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเอาเติมเลยครับผมยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้บิ๊ก ครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผม วันนี้ครับผมหนุ่มนะนะครับผม แล้ววันนี้เราอยู่ในเกม Lucky Nico นะครับผมก่อนที่เข้ารับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนุ่มนักเลยกันด้วยนะครับ ผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะจ๊ะยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้แล้วผมวันนี้เรามาที่ทุน405บาทก่อนที่ครับ ก่อนที่ครับเฉยเลย ก็อืมคือยังไงดีก่อนคือแบบเตือนพยายามเตือนหลายๆรอบแล้วนะผม ก็เวลารับชมคลิปนะผมรับชมเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำไม่เล่นตามนะผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมนะครับผมพยายามเตือนทุกคลิปนะ ผมเตือนเตือนเตือนเตือนทุกคลิป แต่ก็ไม่ฟังกันเลย โถเล่นแตกกันเอาแตกกันเอาหยอกเล่นนะครับผมใครเสีย เสียแล้วโมยวายผมด่านะผมบอกเลยผมด่านะครับผมอวันนี้เรามาที่ทุน 405 บาทนะครับ ผมแล้วเวลาที่เล่นตอนนี้เป็นเวลาาตีสี่ยี่สิบสามนาทีนะครับผม โอเคเราเริ่มซื้อฟีเจอร์กันที่เบ็ดห้าก่อนเลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันแล้ว มันแล้ว มันเลยไปครับผมเบ็ดห้าครับโอ้โห มาถึงก็ได้ตัวคืน คืนทุยคูณไปสองตัวของเวลามันดึกนะมันเบลอมันเบลอขออภัยนะผมพูดคำไหนผิดไปขอบคุณขอบพระไทยขอบพระใจแตงกิ้วนั่นนะแค่พูดแค่นี้ยังผิดเลย เอาเฮ้ยห้ารอบเลยเฮ้ยเอาเฮ้ย โอ้โห เรียบร้อย เฮ้ยอย่าบอกว่าจ่ายศูนย์บาทเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเอาเติมเลยครับผมยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้ไม่กาเวนโอ้โหนึกว่าจะโดนเด็กซะแล้วนะครับผมโอ้ตอนนี้เรายังไม่มาแล้วมาเติมมาแล้วมาแล้วโอ้โอ้เจเติมเจเจโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอากำไรเฉยอ้ายิปปี้ยิปปี้สบาย ไม่แกเวนเฮ้ย เกือบพังตะปังเสยว่ะสองรอบเบ้ารัวแน่คูณ30ด้วยนนี้เราทุน 400 บาทนะครับผมอ่าจบกันไปที่เป็ดร้อยสิมานะครับโอ้เกือบพังตะปังเสยโอเคเรายัดกันที่เบ็ดสิบแม่หยอกเล่นนะเจ้าเอ้ยซื้อแหละ พูดไปงั้นแหละ ซื้ออยู่ดีครับขี้เกียจเบ็ดเอง ช่วงนี้มันเบ็ดเองมันแบบเสียเวลาอะไรเงี้ยวัดใจไปเลยวัดใจไปเลย ขอห้าตัวเถอะเพื่อเพื่อเอาเพื่อเพื่อโอยไม่เป็นไรครับผม โอเคสี่ตัวก็เอาโอ้ไปครับผม ไป เอาตัวเหลือมาเลยอือไปหนึ่งที เอาเตอร์อื้อโอ้ไม่น่ามีต่อ ดูดิดูดิลายขวางอย่างเงี้ยทำตัวเกินไปริบแปลบเกินไปริบแปลบเรียบร้อย เรียบร้อยเจ็ดอร่อยห้าสิบกูเป็นไงล่ะ ไม่เลิกนะผมเวลาเราเล่นได้เราต้องต้องเลิกนะ ถ้าไม่เลิกก็จะเป็นอีสตัดอีแบบนี้นะผม โอ้โห ไม่เลิกก็เป็นอย่างเงี้ยแหละ โดนแดกครับผม เป็นขาประจำใครเล่นได้อะไรไม่เลิก อย่างนี้แน่นอนนะครับผมกำไร 5 บาท10บาท9เอปครับกำไรมาเติมห้าบาทสิบบาทก็กำไรหมดนะครับผม โอเคบิ๊กเวนโอ้ยสองรอบไม่น่าจะคืนทุนนะ ผมว่า เฮ้ย เติมเจถ้าเจมานี่มึงมีลุ้นมีลุ้นอ่ะ รอบสุดท้ายโอ้ย อืมสิบช่องแรก โอ้ซูชิสิบถ้าซูชิลงช่องสองสิบจงช่องแยกงานเย็บย้อยเยยนะครับผม โอเค ขาดทุนไปได้ร้อยห้าสิบบาทนะ โอ้ยคนแมมไปผมแล้วเราเบ็ดเอง เบ็ดยี่สิบเลยไปโอ้โหขึ้นกะว่าจะขึ้นผ่านนี่จะเลิกแล้วนะไม่ถึงนะผมโอ้โหเบ็ดยี่สิบมาเราเบ็ดเองดีกว่านะผม เอาเจเติมไม่น่ามีต่อดูจะส่งนั่นไงเฮียเฮียโอ้โคิวโอ้โหดูดิดูดิดูดูดูดูเดือดดำโอ้โหอะไรไปต่อครับพี่เอาอะไรไปต่อครับพี่เอาใหงเอาใหงกันไปเปล่าเอาเติมเจ เอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ย แมวช่องสองไอ้แมวช่องสาม แมวช่องสาม แมวช่องสามโอ้ยถ้าแมวมานะมึงเติมเิ้ยมาดิกลับมาคืนทุนอ่ะ ไม่ใช่คืนทุน คืนกำไรนะผม กำไรเราคืนมาละ ไปผมเบ็ดต่อโชโชคิดว่ามจะซื้อสิไม่ซื้อแล้วโอ้โหเอาเตะอืม เตะไม่ละมึง อะไรไปต่ออะไรอย่างเงี้ยอะไรไปต่อถามแค่นี้แหละโอ้โหเฮ้ยอพัดเติม โอ้โห ไม่น่ามีต่อจังวันนี้ นั่นไง สั้นดานะสั้นดาน คนแล้วอ่ะยะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยทำตัวเกิน ไอแมวนรก โอ้ดูดูดูดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้เฮ้ยเอาผัดเติมเลยครับผมมาดีขึ้นผัดแล้วเลิกเดี๋ยวรออะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยเบื่อเบื่อเคเฮ้ยเอาเติมเลยครับผมยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้เบ็ดยี่สิบด้วยครับเอาเรื่อง เอาเรื่องเกินอ่ะ น้องๆ เฮ้ยเฮ้ยโอ้เตอร์ โอ้โหมันน้อย เขาเรียกว่าตัวคูณมันยังน้อยอยู่อ่ะ ขอเก็บตัวคูณแบบยิบยิบย่อยๆได้ไหมขอเก็บตัวคูณก่อน ขอแบบตัวคูณเยอะๆค่อยมาบึ้มบั้มซัมเบ้นะ เอ้ยเอ้ยไม่เอาว้าวเดเอาตัวคูณเนี่ย เอาไม่เอาว้าวเดพี่อเอาพี่อเอาเฮ้ เอาเฮ้ เอาเรียบร้อย เรียบร้อย เรียบร้อยเบยี่สิบเรียบร้อย เรียบร้อยเฮียโอ้ดูดิดูดูคนน่าเกลียดอะน่าเกลียดมาก อะไรอะเจ็ดสิบสองบ้าลอะไปสองร้อยเบยี่สิบอะอะไรอะทำตัว โอเคก็ขอเลิกเลยดีกว่านะ ผมที่หนึ่งพันแล้วนะหรือ โอ้โหมันซื้อไม่ได้อะโอเค นั้นรถเบดแล้วไปต่อนิดนึงแล้วกัน ว่าจะเลิกแล้วมัน โอ้โห ขัดใจว่ะ ถ้าเราเมื่อกี้มันไม่แตก เราซื้อแตกแน่นอน เชื่อผมทุกคนต้องเชื่อผมนะครับ อืมเออ ไม่คำนวณไม่เป็นขอตัวคืน แล้วค่อยไปโชดโชดดอกสุดท้ายกันแดะมา ดอกวัดใจนะผมได้ก็เลิกไม่ได้ก็แยกย้ายนอนนะครับผม ก็จะเปิดเรียนออนไลน์กันแล้วนะครับผมพักผ่อนให้พอเต็มโอ้โหเขาเสียดายลายนี้เลย ถ้าแมวลงนะ รู้เรื่องเลยนะผมอ่ะซิเบเมกะเวนก็พักผ่อนกันให้เพียงพอนะผมอย่ามัวแต่นั่งปั่นกันนะ เอาเฮ้ยเพื่อนเอาเฮ้ยเพื่อนอีกตั้งร้อยกว่าบาทเอาเติมเลยก็เติม คิวเตอร์อือสิบสิบเบิ้ลไอเคเบิ้ลมาอ่เคเบิ้ลมาหน่อย เคเอาเจเติมซุยไอพัดโอ้ยเออโอ้หมดโอกาสได้ โอ้โหดูิโซชิเราช่องสามกันไหมได้อะไรครับนี่เว้ยเยเปเยเปเยเปซูเปอร์เมกาเวน สวยสวยสวยสวยสวยน้องสวยสวยพี่สวยเราตายอย่าว่าสาธุสาธุ โอ้โหโอ้โหได้กำไรนิดนิดหน่อยนะได้กำไรที่หนึ่งพันบาทนะครับผม เราทุนสี่ร้อยนะวิกำไรพันสองนะผม โอเค ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ ๆ นะจ๊ะ วันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ ขอย้ายไปนอนกันนะครับผม